a hunter Let me go, let we go away, go. แล้วผมว่าจนไปสนามเลยชุดนีครับผมนะครับเมื่อกี้จบด้วยเพลงอะไรพี่นะ หิิงแก้มยอโอ้โหสุดยอดเลยของคุณพ่อสอนพี่สอนสุพรรณครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทยอยลงส้นนิดหนึ่งนะครับพอดีว่าบันไดมีด้านเดียวด้วยนะมีด้านเดียวมีด้านเดียวด้านเดียว ครับผมท่านั้นที่สะดวกกระโดดก็กระโดดไปเลยแล้วกันเฮ้ลูกหัวหน้านี่เดี๋ยวกูว่า